นี่ต้องจับช็อตแบบนี้ ผมชอบช็อตแบบนี้ สุดยอดเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยอนเลยจะเอาไรลก็ทำซุปเปอร์เมกาแน่นอนก็โอ้โหฮาโนเคอนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ครับกับผมนะครับกับไอ้หำแหล่นะเพื่อนๆนะมาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับของค่าย b ีนะเพื่อนๆนะกับฟอร์จูนและบิดนะครับผมกับทุน 455 นั้นเพื่อนนะมาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มที่เบาๆกันก่อนเพื่อนๆนะ เบาๆกันก่อนเบาๆกันก่อน เปิดสักยี่เปิดสักยี่ไปออโต้ไปสามสิบเปิดไปเลยสิบเปิดกันสามสิบไปเลยไหมเอาสิบเปิดกันนะหลายใจเหลือเกินไหมเงียบกังเออ มาหน่อย อุ้ยเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ได้นะเอาเรื่องนะ โอ้โหไปดีครับผมสองพันเก้าสิบผมก็เลยเต็มคาราเบีลอยู่นะอือืออุ้ยนึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะหายเงียบเงียบเงียบเงียบเออมาออ๋มีสองพันแล้วเพื่อนๆไปเลยเจ็ดสิบไปเลย ขอตัวไปสามสิบเปิดเพื่อนๆไายยาวๆ มาหนักๆสิมาแบบเมื่อกี้สิ ขอแบบเมื่อกี้สิเอ้ยไม่เอาแบบนี้ ขอตัวเรข้าแถวเออ เฮ้ย มาแล้วมาแล้วอึ๊บโอ้หน้าโมโห จริงๆ ธิสักทีเถอะขอหน่อยเออขอจนและบิดจ่าขอหน่อยเอามาห้าตัวเมื่อกี้อึบฟอร์จเออึบมาอีกตาจะไหลมาไหมลึกไปลึกไปลูก ลึกไปเอ้าเรียบร้อยครับฟีสปินแปดครั้งนั่นเองเอาเฮ้ยเกมค้างสามพันห้าเสียดาย ขอห้าก้อนขอห้าก้อน ลูกมาสี่ก้อน ขอห้าก้อน ขอก้อนห้าก้อน ห้าก้อน โอ้โหห้าก้อนมาก้อนห้าก้อนเออมามาห้าก้อนพันละ โอ้ลูกเยี่ยวเหนียวเลยเยี่ยวเหนียวเลยมาไหมห้าก้อนเออมาพันห้าละเออมาอีกมาอีกเออโอ้ยจ็อนี้เอาเรื่องอยู่นะโอ้ยสี่พันละมึง ซนอกชุดใหญ่ๆอืมเปิดสุดท้ายเมื่อนมาไหมมาไหมโอ้ยฉันบวกมาสี่พันเอ็ดแก้วเมื่อนเอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปกันต่อครับไปกันต่ออีสีเปิดเดี๋ยวสีเปิดแล้วมาเพิ่มเบ็ดเลยนะเมื่อนะ เงียบเงียบแล้วก็เงียบเงี้ย ไม่น่ารักกับเราอะเออผมเงียบแล้วต้องมา มา มา มาขาดอันเดียว เพิ่มไปเลยเพื่อนหนึ่งร้อยไปเลย เปิดเป็ดร้อยไปเลยครับ อีกสักสามสิบเปิดเลย ไป างไงเลือกไปเลือกไปโอ้ยหนึ่งพันขอห้าก้อนโอ้โหมาสี่ก้อนอีกแล้วมามาเลือกไปเลือกไปไปไม่มาเป็นเมื่อเลยอุ้ยนี่ต้องจับช็อตแบบนี้ ผมชอบช็อตแบบนี้ สุดยอด เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยเพื่อนเลยจะอรไอยก็ทำซุปเปอร์เมกาแน่นอนก็โอ้โหห้าื่นเอง ช็อตนี้ครึ่งแสนไปแล้วผม ช็อตเดียวรู้เรื่องเอาอีกแล้วโอ้โหซ้อนกันเลยเพื่อนีอีกหมื่นสามโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเกือบแสนแล้วมันหกหมื่นหกหมื่นแปดแล้วอ่ะโอ้โหปลาล่ำปลาเหลืออะไรขนาดนี้ สุดว้ยจริงๆนะเงียบเงียบไปนานๆกดจะมาอืมวิ่งเลย ทจะมาบทจะมาก็มันหนักๆเอ้เวลาเสียงมันมาเลยนะผมลุ้นแบบตัวเกรงเลยนะ เข้าหรือจะเข้าหรือเปล่านี่แหละไม่ถึง มาอีกดิมาอีกสิขอห้าก้อน ขอตัวเลขห้าก้อนไม่มาอีกหกเปิดมาไหมโอ้โหเอาเอาเอาไป มาไวแล้วเข้าทีเถอะอู้ยเอาดีเอาดี อุ้ยแต่มีได้น้อยแล้วนไอ้พันเจ็ดไม่เป็นไรถ้าลงมาอีกแถวแล้วเนื้อรอเลยเมื่อกี้ซองแดงง่ายสิบเปิดสุดท้าย เพื่อน ผมพอเลย เข้ายากแต่เข้าทีนึงก็จุกอ่ะเออลอกนี้โดนมาเท่าไหร่คูนแปดโดนไม้เดียวโดนเครื่องแสนเนี่ยเขาเรื่องนึงว้ยนะ สุดปีกกระดิ่งแมวหืมมาขอตัวเลขห้าแถวหืมเสียดายเอาเอามามาส่งท้ายไหม ส่งท้ายหรือเปล่า ไม่มานะเด้งคืนเฉยเลย ส่งท้ายหน่อยสิส่งท้ายหน่อยไม่เอาเปิดายส่งท้ายไหมโอ้โหพอดีกว่านะ ไป เดี๋ยวเราไปหลีหน้าเกมกันเลยครับสี่ห้าห้าเมื่อเลยโดนดอกฟุกสองดอกนะ เออ ต่อกันนะเออครึ่งแสนไปเลยอะ ไปครับหกหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่นะ ถอนหมดเลย ไปครับผม เรียบร้อยอาละไรก็ผมก็ไม่แนะนำเพื่อนๆนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเนาะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมแค่กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแล้ว กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม อ่ะยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคน กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวินุ